พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน n c a s e เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด -19 โรงพยาบาลและสถานประกอบการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ทุกวัน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ แต่ปัญหานี้กำลังจะหมดไป เพราะนักวิจัยไทยพัฒนาเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคมาช่วยโรงพยาบาลผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไว้ใช้เองได้แล้วนะครับ วทช พัฒนานวัตกรรม NCASE เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์จากสารละลายเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์โดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีภายในเครื่อง สำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อเอนเนอคลีนที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งฆ่าเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่พบในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานของออยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อโรคโควิด -19 สามารถใช้งานด้านการแพทย์และประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารได้อีกด้วย นวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์เอนเคสได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วิจัยและพัฒนาโดย e n t e c h และ Biotech สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน